พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนโมนิก้า เกมฝึกสมอง แนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายได้ ทางที่ดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคครับ ใช่แล้วครับ การเล่นเกม เช่นเกมต่อคำ เกมค้นหาตัวอักษร จะช่วยให้สมองถูกใช้งาน มีการฝึกฝนด้านความจำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นักวิจัยไทย ได้พัฒนาเกมสำหรับฝึกสมองผู้สูงอายุออกมาเพิ่มแล้วด้วยครับ สวทช โดยห้องปฏิบัติการการออกแบบ และแก้ปัญหาอุตสาหกรรมเอ็มเทคพัฒนาเกมฝึกสมองที่มีชื่อเล่นว่าโมนิก้าเกมที่ประกอบด้วยส่วนของโปรแกรม และปุ่มกดที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีการฮิวแมนเซนทริกดีไซน์จากความเข้าใจบริบทต่างๆ ของผู้สูงอายุ พัฒนาอุปกรณ์ที่จะช่วยกระตุ้นและฝึกสมองผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยสมองเสื่อม ให้รักษาความสามารถต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมองได้แก่ การมีสมาธิการเรียนรู้และความจำ การใช้กล้ามเนื้อรับความรู้สึก การวางแผนและตัดสินใจ และการเข้าใจและใช้ภาษา เกมโมนิก้านอกจากจะช่วยฝึกสมองของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้ว ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจลดความเครียด ความแปรปรวนทางอารมณ์ และช่วยกระตุ้นความทรงจำที่ดีขึ้นได้ ที่สำคัญยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการทำงานและสภาวะเสื่อมถอยของสมอง โดยนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล วิจัยและพัฒนาโดย m มเทคสวทช